ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ r e l y good วันทำไมติด คอนที่มันสตอรี่สามวันทำไมติดลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good